สวัสดีครับ ผมอาชีนะฮะวันนี้เป็นพิธีกรภาคสนามในรายวิชาชุมชนไอดอลนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดนครปฐมนะฮะเรามาอยู่กันที่ซีนุสเบต้าฟาร์มนะครับผมเรามาพบกับผู้หญิงแก่งมากความสามารถนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันข้างในกันเลย ตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วนะครับ พี่ก้อยนะฮะอ่าอยากถามพี่ก้อยนิดนึงฮะจุดเริ่มต้นของฟาร์มเนี้ยครับ เริ่มมาจากจุดไหนเอ่ย๋อพี่เรียนจบในยุคฟองสบู่แตกอะค่ะก็เลยตกงาน ก็เลยไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาเริ่มต้นตั้งหลักที่จังหวัดนครปฐมบ้านเกิดบ้านเกิดเลยนะฮะก็ไม่เอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรนะ จะมาทำไร่เหมือนพ่อกับแม่ เขาก็พยายามส่งเสียให้เราเรียนสูงสูงเพื่อจะได้ทำงานเป็นสาวออฟฟิศอะไรแต่งตัวดี ๆ อย่างนั้นน่ะแต่เราดันเรียนจบในช่วงยุคของสบู่แตก ซึ่งแบบว่าถ้าหน้าหนังสือพิมพ์ในสมัยนั้นก็คือ มีคนตกงานโรงงานปิดกิจการบริษัทเจ๊งอย่างเงี้ยจะเยอะมากเราก็เป็นส่วนคนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนะคะ ที่ตกงาน เราก็มาตั้งหลักเอ๊ะแล้วเราจะทำอะไรทำไร่มันก็ไม่ตอบโจทย์แน่นอนแล้วพอดีโชคดีที่ว่าคนแถวบ้านพี่อ่ะเขาเลี้ยงประกัดจีนกับประกัดหม้อแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่บ้าน เราคิดได้อย่างเดียวว่าเฮ้ยดีจังเลย ไม่ต้องออกไปเล่ขายข้างนอก เออแบบ มีเงินมาโดยที่เราอยู่ที่บ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคใช่รับไม่ต้องไปตั้งร้านไม่ต้องอะไรก็มีคนมาซื้อที่เราถึงบ้านมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจเอ้ยน่าจะทำได้น่าจะเป็นอาชีพของเราได้อะค่ะโอ้สุดยอดเลยนะฮะแล้วก็เออความเป็นมาแล้วเราเริ่มจากค้นหาข้อมูลจากจุดจุดๆไหนครับถึงมาเป็นฟาร์มณจุดจุดนี้ได้ครับตอนแรกก็ถามคนที่เขาเลี้ยงก่อนอ่าแต่เอ๊เราก็ยังแบบ เขาก็ไม่ค่อยบอกกันมากมายนะคะในสข้อมูลจากที่ไหนอะในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีบอกหนังสือก็ไม่ค่อยมี เพราะฉะนั้นเราก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอ๋ออินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วก็วารสารของกรมประมงเราก็รู้ประกาศมันไม่มีแค่สองสายพันธุ์อย่างที่เราคิดอะมันยังมีฮาร์ปมูนดับเบิลเชลคาเทลแล้วก็ยังมีประกาศป่าและที่สำคัญนะคะเราเซิร์ชเข้าไปเอ้ยคุณสมบัติของประกาศอะขึ้นมันเลี้ยงง่ายมีสีสันสวยงาม ตายากแล้วก็ทนทุกสภาพอากาศมันจึงเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอ๋อครับผมแล้วแล้วทำไมต้องเป็นปลากัดทำไมเราไม่เลี้ยงอย่างอื่นบ้างเราไม่ต้องเป็นปลากัดอาพอพี่เซิร์ชคุณสมบัติของปาะกัดแล้วนะคะ แล้วก็ยังเซิร์ชเข้าไปอีกว่า คือมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจส่งออกเป็นแบดับต้นๆของประเทศไทยครับผมสัตว์เศรษฐกิจอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้แน่นอนได้นอนใช่ไหมครับ แล้ว หลังจากนั้นปุ๊บพอคิดปุ๊บแล้วเราเริ่มจากจุดจุดไหน อย่างเช่นเออเราเริ่มเลี้ยงจากกี่ตัวถึงกลายเป็นความยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้คือแรกๆเนี่ยที่พี่ทำเลยนะคะพี่ก็ไม่มีโรงเรือนไม่มีบอ่ออนุบาลแบบนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะ คือเราเริ่มจากศูนย์จริงๆศูนย์แล้วก็เป็นเด็กที่ตกงาน เพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตเราเราก็เริ่มจากง่ายสุดเลยค่ะ ก็คือ ประกัดจีนประกัดจีน เพราะว่าประกัดทุกสายพันธุ์เพราะเหมือนกันหมดอ๋อเพราะเหมือนกันใช่ประกัดจีนคือหนึ่งมันหาง่าย และสองราคาถูกที่สุด ตัวละสามบาทตัวละสามบาทเองเหรอครับสมัยก่อนนี้ใช่ไหมครับปีสี่สองสี่สามฮาร์มูนตัวละเป็นหมื่นนะคะโอ้ประกาศฮาร์มูนเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มเนี่ยเริ่มจากมันแพงไปเนาะแพงไปตัวผู้กับตัวเมียก็เท่ากับสองหมื่นแล้วถ้าตายไปชีวิตไม่สวยงามแน่นอนจะหนักกว่าเดิมเดี๋ยวคุณพ่อคุณแมก็เลยมาเริ่มที่ตัวละสามบาทอย่างเงี้ยค่ะ สัก20 ตัวก็ยังนาะเริ่มจาก20 ตัว จนกลายเป็นปัจจุบันนี้ทั้งหมดกี่ตัวแล้วฮะ อ่า ปัจจุบันนะคะเรามีประมาณ 1 0 0 0 0แสนตัวโอ้โหหนึ่งแสนตัวเลยนะฮะสุดยอดเลยนะฮะ แล้วก็มีบ่ออนุบาลในการอนุบาลลูกปลาประมาณ 500รองโอ้โหห้าร้อยลองห้าร้อยลองนี่ โอ้โห รวมแบบว่าทั้งหมดเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับปัจจุบันเนี่ยถ้าให้นับเนี่ยเราคิดไม่ออกนะ คิดไม่ออก ใช่เพราะว่าเราค่อยๆสร้างอะค่ะ ค่อยๆเริ่ม จาก 10ลอง20ลองขยายไปเรื่อยๆเรื่อยๆขวดแบรนด์ก็มี 5,000 เป็นหมื่น จนปัจจุบันมี1 0 0 0 0 0ขวดอะค่ะ1 0 0 0 0 0ขวดนะครับผม ช่วงแรกๆเนี่ยการจัดการบริหารฟาร์มครับเราเริ่มกันยังไงเอ่ในการทำงานอ๋อเริ่มแรกเราก็จะใช้ระบบครอบครัวค่ะครอบครัวช่วยกันก็มีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องชายช่วยกันทำสี่คนเหรอครับใช่ค่ะอ๋อแล้วเริ่มเราเริ่มระยะเวลานานไหมครับถึงแบบ โต โตโตโตกี่ปี เอ่อช่วงแรกๆเนี่ยสี่ห้าปี เราก็ยังลองผิดลองถูกนะอ๋อคะสี่ห้าปีในการลองผิดลองถูกนะครับ เพราะสมัยก่อนมันไม่มีวิธีการเลี้ยงปากกัดซึ่งออกเป็นหนังสือหรือว่า อินเทอร์เน็ต เหมือนในปัจจุบันเราก็เลี้ยงลองผิดลองถูก ตายบ้างเสียบ้างทิ้งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เริ่มจากครอบครัวเล็กๆ แล้วค่อยมาขยายขึ้น แล้วก็มีคนงานมากขึ้น แล้วเริ่มมีการบริหารจัดการที่มากขึ้น เริ่มแบ่งเป็นคนรับออเดอร์ คนทำฟาร์ม คนดูแลส่วนอนุบาลอ่ะ อย่างเงี้ยค่ะ คนให้อาหารปลา แล้วการจัดการในการขายช่วงแรกครับ เราไปขายที่ไหนเอ่ยเออช่วงแรกๆเหรอคะเออคก็ไปขายพวกตลาดนัดตลาดนัดงานวัดหรือยังไงเอ่ยอย่างนั้นนะคะในแต่ละวันพี่พี่ก็เลี้ยงปลาเสร็จพี่ก็จะมีหน้าที่ขี่มอไซค์อะค่ะ ไปตะเวนทั่วเพื่อที่จะหาป้ายงานวัดอะค่ะ ว่าที่ไหนมีงานวัดเราก็จะเอาปลาตักไปขาย แล้วก็เอาประกัดไปขายด้วยอะค่ะ ช่วงแรกๆอะค่ะ แล้วช่วงแรกแบบเป็นไงบ้างครับขายขายโอเคไหมครับหรือยังไงเอ่ยสนุกอะค่ะสนุกใช่ไหมสนุกในการขายเลยใช่ใช่คือถ้าเราอยู่ฟาร์ม เราก็จะเจอพ่อแม่ก็ป๋าแต่พอเราออกไปข้างนอกเออเราชอบอะได้คุยกับคนที่มากขึ้นนะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือแบบ เขาชอบปลาเขาอยากมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้คุยกับคนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นมันก็สนุกขึ้นนะคะครับผมแล้วรายได้รายได้ช่วงแรกเป็นไงบ้างช่วงแรกอะค่ะก็ยังรายได้น้อยนะคะ เพราะว่าเรายังผ่านขายผ่านพ่อค้าคนกลาง และขายตามตลาดนัดทั่วไปอะค่ะ ครับผมและแบบเรามีแบบหัวเสียบ้างไหมครับแบบขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยช่วงแรกช่วงแรกๆก็อาจจะมีบ้างอะค่ะแต่ก็ไม่เยอะอะค่ะ เพราะว่าเราเหมือนกับ เรายังสนุกอะ่ะเราค้นคว้าเราเริ่มแบบเหมือนคนเพิ่งเริ่มแล้วเฮ้ยมันจะเป็นยังไงเออม่การขับเพื่อนนะฉันต้องทำนี้เพื่อครอบครัวอะไรหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ส่วนหนึ่งอะค่ะ เพราะว่าจริงๆแรงบันดาลใจหลักๆ ก็คือเราอยากมีอาชีพอะค่ะเลี้ยงดูตัวเราเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวด้วยอะค่ะ